พี่ปิ๊กกี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่ปิ๊กกี้ สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะน้องวีคิดถึงมากที่สุด ขอบคุณมากค่ะ คิดถึงเสียงนุ่มๆเสียงการเล่าแบบนุ่มๆ อย่างเงี้ย โอ้โหคิดถึงมาก ไม่ได้คุยกันนานมาก สองสามเดือนได้แล้วไหมพี่ ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะตอนนี้อากาศตรงนู้นเป็นไงบ้างพี่ที่เชียงราย ก็ไม่ร้อนนะแต่หนัก PM โอ้ยเออเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดของเชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้คือ PM 2.5 หนาแน่นที่สุดในโลกเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วเราปกติตอนนี้เราใส่แมสอยขึ้นมาสามร้อยแปดสิบสี่ละตอนนี้ยังไม่ลดเลยพี่ ไม่ค่ะยังไม่ลดเลยสามร้อย ลดสุดนะ มีประมาณที่พี่นับดูก็เป็นสามร้อยสามสิบหกอะที่ลดสุด จริง ๆ แล้วมันควรอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปิกิจริง ๆ แล้วควรไม่เกินอ่าสองร้อยนะ เท่าที่คนคุยกับ เอ่อ คนที่เขาเป็นคนเหนือค่ะอืม เออทีเนี้ยมันมันเกิดไฟไหม้ที่เชียงใหม่อ๋อไม่ใช่สิ ที่ดอยตุงเห็นน้องเขาเล่าฟังว่าไฟไหม้ป่าที่ดอยตุงมันก็เลยทำให้เนี้ยมันมันมันหนาแน่นที่ในตัวเมือง แล้วฝนหลวงเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามา อ่า มาโปรยในตัวเมืองเขาโปรย ทางด้านนอกอเอ่อทางด้านนอกตัวเมืองรเราก็เลยแบบยังมืดครึมอยู่ใช่ค่ะยังมีผลกระทบอยู่ถูกไหมที่ ใช่ค่ะเนาะด้วยควันนะเนาะพอควันมันอยู่ในอากาศมันมีความหนาแน่น แล้วมันก็ไปอุ้มกับฝุ่นเดิมที่มันมีมันก็ยิ่งหนาแน่นไปอีกใช่ น้องวีคือออกไปจากบ้านพอเปิดประตูบ้านเนี่ยทุกเช้าเนี่ย นอกจากฟ้ามันจะเป็นแบบฝุ่นเต็มเต็มท้องฟ้าแล้วใช่ไหมคือพี่อะลองเอาชามาหัดลองดูเนาะเราไม่เคยโดนพีเอ็มเราก็เอาชาไปวาง วางแป๊บเดียวฝุ่นเต็มชามเลยวางไว้หน้าบ้านอะแป๊บเดียวเองแล้วก็ กลิ่นมันเหม็นไหมอ่ะอืมกลิ่นมันอากาศมันไม่ดี อากาศไม่บริสุทธิ์ อืม เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนที่ฟังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายใดๆอยู่ทางภาคเหนือโซนภาคเหนือช่วงนี้ใส่แมสกันให้เป็นเป็นกิจวัตรเลยนะ มีวินัยหน่อยนะ รักษาปอดตัวเองไว้ให้ดีนะ ถูกต้องค่ะใช่ครับพี่ติกิวันนี้เรื่องที่พี่ติกิจะมาคุยกับวีครับในคืนนี้พี่ติกิให้ชื่อเรื่องว่ากระดูกใคร ใช่ค่ะกระดูกใครกระดูกมาได้ยังไง มันเป็นเรื่องที่พิติกิเจอเองไหมหรือว่ารับฟังใหม่ทีนึงเป็นเรื่องของเพื่อนของเพื่อนค่ะ อืมอืมอืมเขาเล่าให้ฟังครับได้งั้นมาเริ่มเลยนะคะ ได้เลยครับพี่มาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องเนี้ยก็ผ่านมาแล้วอ่า 20 ปีนะคะ ก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังทีแล้วเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเบิ้มบ้านของเขาอะค่ะบ้านของเบิ้มเนี่ย จะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เบิ้มเนี่ยเขาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพก็เลยทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนของเรา เพื่อนของพี่แล้วเขาก็เล่าให้เพื่อนของพี่ฟังว่า ตอนมีเทอมเนี่ยเขาได้ไปเจออะไรมาก็วันสอบเสร็จหลังจากเที่ยวกับเพื่อนของพี่แล้วเนี่ย ก็ตีตั๋วรถทัวร์ กลับบ้านที่บุรีรัมย์พอไปถึงบ้านเนี่ยถึงได้รู้ว่าพ่อตัวเองไม่สบาย ก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลและแม่กับน้องอะฮะก็ต้องไปเฝ้าพ่อ ก็เลยฝากให้เบิ้มเนี่ย ดูแลบ้านให้ทีแทนน้องอะนะคะ แล้วค่อยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ย ก็จะให้เบิ้มไปเยี่ยมพ่อคือเหมือนกับสลับกันไปเฝ้า ทีนี้ในระหว่างที่เบิ้มเขาเฝ้าบ้านเนาะเขาก็เห็นว่าหญ้าในบริเวณบ้านมันรก แล้วก็พ่อแม่คุ้นวุ่นเพราะพ่อป่วยเนาะเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่ง แบบเบื่อเขาก็เลยเอาต่าะไ่ตัดหญ้าค่ะ ตัดหญ้าทีเนี้ยรอบบ้านเรื่อยๆ บ้านบ้านนอกของเขาอ่ะจะไม่มีรั้วเนาะ มันจะไม่มีรั้วเป็นบ้านแบบบ้านไม้ติดกันหรือเป็นบ้านไม้หลายๆหลังที่ติดกันตามถนนแดงๆนะตอนเมื่อปีที่แล้วนะฮะที่บุรีรัมย์ทีนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆก็ดันไปเจอเศษกระดูกเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นกระดูกที่หมาแมวมันเอามากินแล้วก็ทิ้งไว้เขาก็เลยหยิบ แล้วก็เคลี้ยงทิ้งไปฮะก็ไม่ได้สนใจ ก็พอตัดไปเรื่อย ๆ อีก ก็เจออีกทีนี้เขาก็เลยบ่นนะบ่นกับตัวเองว่าอะไรวะ กระดูกบ้าอะไรนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องบอกแม่จะถามแม่ด้วยว่ามันกระดูกอะไรกันเนี่ย มันเยอะแยะไปหมดทีนี้มันมันไม่จบแค่สองสามชิ้นนะเดี๋ยวีคือมันมีมาเรื่อยเออมันมีมาเรื่อยเลยคือตามทางเริ่มเขาตัดนะฮะคือจะจะ ก้อนเล็กๆจากเศษเล็กๆก็ตัดไปเรื่อยเริ่มเจอหลายชิ้นเข้าหลายชิ้นเข้า จนเราก็เพีียไปทิ้งไปเหมือนเดิมเนี่ยแหละแบบไม่สนใจอ่ะจนตัด ไปถึงเอ่อ ทางสุดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มันไปในทางปลายนาบ้านเขาอะนะฮะ ครับว่าถึงกับช็อกเพราะว่าภาพที่เขาเห็นนะฮะมันเป็นกองกระดูก กองกระดูกอ่ะ ที่สมกันเยอะมากตรงต้นไม้ ต้น ต้น ใหญ่ เออเออต้นใหญ่แบบสมแบบเป็นกองเลยนะ เป็นกลมๆตามคือโคนต้นไม้ใหญ่ สมแบบนั้นเลยเบิ้มก็ตกใจ ถึงกับอุทาเลยนะแล้วชิดแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อละถือถือกันไกลตัดหญ้าวิ่งกลับบ้านด้วยความกลัว คือตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่า เขาไม่รู้นะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไร กระดูกอะไร แต่มันเริ่มน่ากลัวไงคือชิ้นแรกสองชิ้นแรกไม่เป็นไรเพ้าทีนี้มันมาตามทางเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดที่ต้นไม้ใหญ่ที่ปลายนาเนี่ยมันสุ่มกันเหมือนกับบูชายันอะไร ก็ไม่รู้โอ้โหกระดูกกองเป็นคนต้นนี้เต็มเป็นปมๆเลย อืมอืมก็กลัว กลับไปถึงบ้านก็รีบล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำเนอะแล้วก็ทำกับเพราะว่าแม่ยังไม่กลับ ก็ค่ำแล้วนี่น้องก็ไม่มาจากโรงพยาบาลสักทีก็เลยคิด โอเค เนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่พ่อเบิ้มเขาไปรักษาก่อน็นอยู่ในตัวเมืองเขาเรียกว่านั่งรถแดง สมัยก่อนจะเป็นนั่งแบบรถแดงไปเหมือนกับรถกระป๋ออะไรพวกเนี้ยฮะเขาก็เลยคิดว่าเขาเอาหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนมันจะมีพวกแบบขายหัวลอกมีอะไรเเนาะเออก็ เขาเออรอแม่กับน้องกว่าเนี่ยก็มานอนตรงชานชานบ้านนั่นแหละค่ะจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มได้ ระหว่างที่ว่าเบิ้มเนี่ยเขากำลังนอนอยู่ ก็รู้สึกเหมือนเขาจะเคลิ้มหลับละแต่ว่าบางเอิญว่าเขาไปได้ยินเสียงเด็กคุยกัน เป็นเด็กสองคนนะคะคุยกันแบบกระซิกกระซาลอยมา เสียงแบบ อ่าอ่าอ่เหมือนลอยตามลมมาใช่ใช่ เบิ้มเนี่ยเขาหลับตาอยู่นะ แต่ในหัวเขาก็คิดว่า เฮ้ยเด็กบ้าอะไรวะ คุยกระซิบกันนะ แต่เสียงมันมันมันทำให้เขาลำคาญอะทำให้เขาหลับไม่ได้ไม่ได้สักทีอะเขาเคลิ้มหลับใจยังไม่หลับกระซิบมันต้องเบากว่านี้ แต่นี่มันแบบ คือจับใจความไม่รู้เรื่อง ว่าว่าเด็กคนนี้พูดว่าอะไรรู้แต่ว่ามันเข้ามาในหมดสมองเขาครับทีนี้ก็เขาก็คิด ทั้งที่หลับตาเนี่ยว่าอะไรก็ลองฟังหาต้นตอของเสียงปรากฏว่ามันดังมาจากข้างล่างบ้านนะใต้ถุนบ้านเขาเขาก็ยังไม่ลืมตานะคะในตอนแรก เขาบอก แต่ว่ารู้สึกตัวละตื่นละตอนเนี้ย คิดอยู่ในใจว่าทำไมเด็กต่างจังหวัดแถวเนี้ย มันยังไม่นอนกันอีกนะ คืนนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วนะ เว้ย ก็ก็เลยค่อย ๆลืมตาคือคอค่อยๆลุกออกจากเสือ อย่างช้าๆนะ เพื่อจะไปแอบย่องดูว่า ไอเด็กสองคนเนี้ยมันอยู่บ้านไหน เดี๋ยวจะถีบเตะไปให้ไกลๆเลยลำคาญ ทีนี้ใจอ่ะอยากรู้ว่าเด็กที่ไหนอะไรใครอยู่ข้างล่างพอลงบันไดมาเท้ากำลังจะตกพื้นเบิ้มก็มองเห็นเป็นยายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งยองๆนะคะครับ แล้วก็พูดออกมากับเบิ้มว่า เหมือนกับพูดทักทายเบิ้มแับโป๊ะอย่างเงี้ย คือเสียงที่เบิ้มได้ยินอ่ะมันมันไม่ใช่เสียงคนแก่ครับ มันเป็นเสียงเด็กอ่ะเออเหมือนเด็กน้อยอ่ะประมาณใช่ใช่อประมาณห้าหกขวบแบบเออเองแล้วยายยายก็หันมามองเบิ้มสานี่แบบไฟฉลัวเห็นอยู่เพราะแสงจันทร์เบิ้มมันก็ยืนชะงักเท้าอยู่ว่าอะไรใครย้ายที่ไหนวะบ้านไหนวะ ทำไมมามานั่งยองในในในบ้านเราในใต้ถึงบ้านเราคุกคพูดบอกว่าอุ้ยโดนจับได้ซะแล้ว คือเป็นเสียงของเด็กอะค่ะ ที่ออกจากปากแก่คุณแม่เบิ้มยืนตัวค้างเนาะ คือไม่กล้าลงไปต่อยมันก็ชักเท้ากลับ คือจะวิ่งขึ้นบ้านละปรากฏหันหันจะขึ้นบ้าน ปรากฏว่าแม่เนี่ย มาตอนไหนไม่รู้ มายืนตัางขึ้นบ้านคือยืนขวางเลย เบิ้มก็ ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรกับแม่เนาะเพราะตัวเองก็งง งงว่าแม่มาตอนไหนเออทำไมเขาไม่รู้ไม่เห็น เพราะว่าเขาเคลิ้มหลับแต่ยังไม่ได้หลับนะเออ ทีนี้ในที่เขายังยังไม่ได้คิดอะไรอะค่ะแม่ก็ดันพูดกับเขาว่าผีน่ะ มันเรียนเสียงคนได้นะ เอขาพูดิ้มลายยืดไปเหมือนแม่เขาเงินวัวเราก็พูดต่อย แล้วกูอ่ะปลอมตัวเป็นแม่มึงได้ด้วยนะ โอ้แล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยพอพูดจบหน้าแม่ก็เปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนเป็นหน้าของคนแก่ หน้าเหมือนกันนายคนข้างล่าง คือเป๊ะเลยแบบเดียวกันเลย เบิ้มมันก็ตกใจก็หันกลับไปเนาะเพราะว่าขึ้นบ้านไม่ได้ละ ก็จะต้องเตรียมวิ่งออกจากบ้านเลย เพราะว่าลงใต้ถุนก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ยายแก่คนแรกอะฮะที่เขาอยู่ลงใต้ถุนนะก็มาดักเบิ้มไว้ตรงปลายบันไดอืแล้วก็ถามเบิ้มว่ากูขอเข้าไปได้ไหมเบิ้มมันก็ตกขีดเลย ขอเลยวะคือซึ่งในขณะนั้นนะเบิ้มเขาว่ามันเหมือนกับเขาเขาไปไหนไม่ได้อ่ะโดนดักทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะ น้องวีเข้าใจเนาะแล้วกลางบันได คือทำอะไรไม่ถูกต้องจากล้มลงไปนั่งค่ะ แล้วก็พร้อมตะโกนว่าเสียงดังเพื่อให้คนแถวบ้านอ่ะ แถวนั้นอ่ะ ช่วย ก็ตะโกนแบบเข้าอะไรเข้าบ้านเข้าบ้านกูหรอไม่ไม่ไม่ช่วยด้วยผีมันจะเข้าบ้านกู ผีมันจะเข้าบ้านกูอืม แก่คนที่อยู่ข้างล่างกลับตอบกับเบิ้มว่าเปล่าุณหมายถึงเข้าไปในร่างของมึงอะ่ะพอเบิ้มได้ยินค่ะ เท่านั้นแหละเบิ้มสลบไปเลย ภาพตัดไปเลยก็เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะ น้องวี เรื่องสั้นๆที่นอนค่ะสรุปเบิ้มยังไม่ทันได้ไปเยี่ยมพ่อเลยโดนเต็มคาราเบลเลยอ่ะ ใช่ค่ะ วันคืนแรกที่มานอนด้วยนะคืนแรกที่มานอนที่บ้านเฮ้ยพี่ติ๊กิเขาจะไม่คุ้นคืนเลยอ่ะถามลูกเลยว่าตอน ตอนที่แบบ ตอนแรกกับผมก็คิดว่าอ๋อสงสัยอะแม่กลับมาบ้านเพราะว่าอาจจะลืมของไว้มาเอาของแล้วจะกลับไปให้น้องเฝ้าพ่อไว้หรือเปล่าค่ะเฮ้ยสรุปไม่ใช่ว่ะเฮ้ยพี่ติกี้แล้วแล้วแล้วเขามีบทสรุปในส่วนนี้ไหมว่า โครงกระดูกทั้งหลายที่ไปรวมรวมรวมกันอยู่สุมกันอยู่ตรงโคนต้นไม้น่ะ มันคือโครงกระดูกของของใครนี่มีคำตอบตรงนี้มาบ้างไหมพี่มีค่ะก็คือพวกไก่พวกเป็ด ที่ชาวบ้านเลี้ยง หมาแมวตายหมดเพราะว่าปอบยายแก่สองคนนี้แหละค่ะกปอบสองคนนี้คือผีปอบ ชาวบ้านบุรีรัมย์นะคะแต่ไม่ไม่เอ่ยชื่อจังเอ่อไม่ไม่เอ่ยชื่ออำเภอพอแล้วกันจังหวัดบุรีรัมย์มันจะมีพวกนี้เยอะเนาะเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วแล้วตอนนี้พี่ก็คิดว่ายังมีอยู่นะเท่าที่เท่าเพื่อนนะคะ เพราะว่าเขาจะเล่นของเล่นของวันโกนอะไรก็ต้องระวังกินอะไร ไปที่นั่นก็ต้องระวัง ท่านเนี้ย มันเหมือนกับว่าเบิ้มเนี่ยเขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นเขาก็รู้แหละ ว่าต้องกินข้าวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ปกกระดูก เป็ดไก่หมูหมาแมวเนี่ยมันมาอยู่ตรงสุมกองตรงนั้นอ่ะมันคือมันน่ากลัว แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ ไม่กล้าที่จะอะไรนะเอาออกไปอ่ะ เพราะว่าเขายังจับไม่ได้ค่ะยังจับปอบยายแก่สองคนไม่ได้ ครับ ว่าเป็นใงรั้างนะเขาต้องจับให้ได้อืม ส่วนเบิร์กเนี่ยรอดตัวปะเพราะใส่พระปอบเนี่ย เขาหลอกเราได้นะแต่เขาเข้าร่างไม่ได้ ถ้าเราใส่ปากที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ แล้วก็เป็นพระของที่เกจิอาจารย์ของจังหวัดนั้นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยยายแก่สองคนเข้าร่าง เบิ้มไม่ได้แน่นอนถ้าเข้าได้เนี่ยคือกินตับไตไส้พุงแน่นอน เพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นหน้าปอบเนี่ย คือมันแปลงกายมา อืเพราะฉะนั้นวันเนี่ยหน้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้ หน้าไม่ได้เป็นแบบนี้ ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ก็จับไม่ได้สักที อืม แต่ว่ารู้สึกว่าพอเรื่องที่พี่ฟังเขาจบนะคะ เป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเขาเล่าได้แค่เนี้ยค่ะ คือ ก็พี่ก็ไม่ได้ติดตามต่อเพราะว่า ตกลงเนี่ยจับปอบยายแก่สองคนได้หรือเปล่า อืมแม่แม่กับน้องเนี่ยกลับมาเนี่ยนะตอนเช้าเจอเบิ้มนอนอยู่กลาง บันไดบ้านนี่ต้องให้ชาวบ้านฝั่งตรงข้ามอะมาช่วยหามไปเพราะว่าไอ้เบิ้มก็ตัวใหญ่เนาะอ้วนก็ลากขึ้นไปนอน มันก็จับไข้หัวปววมากลัวมากเลยแล้วปอบบ้านไหนรู้แล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า ถ้าปอบหรือว่ากระสีที่ที่จังหวัดอะไรเห็นหน้าแล้วเนี่ย อยู่ไม่ได้นะ เพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ผีโพงก็ถ้าเห็นหน้าแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ ครับ มันจะเป็น คือน้องบีน่านาจะทราบเรื่องผีโพงด้วยเนาะคือเห็นหน้าเนี่ยไม่ว่ากระสือปอบผีโพงเห็นหน้าของคุณนะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย ส่งตัวลูกกลับกรุงเทพด่วนเลยครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันมาทำเหมือนแบบเป็นพิธีของเขาอะนะ ปลาไอเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาก้านกล้วยมาปลาข้ามบ้านนี่ก็ตายเลยนะ อะไรลักษณะใช่เออใช่ เป็นลักษณะแบบนั้นแหละ ครับอืมโุ้พิติกิมาสั้นๆ กระชับกระชับแบบเมื่อกี้อ่ะช็อตเมื่อกี้คือขนหัวลุกเลยนะ กูปกูปลอมเป็นแม่มึงได้ด้วยกูบบโอ้ยผมอะไรวะแบบพีคเลย อ่ะแบบผม ที่แรกผมคิดว่าแม่กลับบ้าน เออ อันนี้พี่ก็ช็อกแล้วก็พี่ก็ช็อกอีกอันที่ว่า กูหมายถึงว่าเข้าไปในร่างได้ไหมอือ เพราะว่าไอ้ไอ้บอกมันคิดว่าเข้าบ้านมันไงผีจะเข้าบ้านมันเปล่ากูหมายถึงเข้าไปในร่างของมึงอะได้ไหม ถ้ามันไปตอบรับแบบว่า เข้ามาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าแบบ เข้าบ้านหรืออะไร จะเข้าก็เข้ามาพูดแค่เนี้ยรวยเลยนะ ใช่ โอ้ดีที่นางสลบไปอ่ะดีที่เบิ้มเขาเขาสลบนะ ถ้าเขาไม่สลบนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าผลสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไง อ๋อใช่ใช่ใช่พี่ติกกเป็นไงบ้างช่วงนี้งานเรื่องงานแปลเรื่องอะไรลุมพี่เยอะไหมฮะเยอะค่ะเพราะว่ากลางวันกลายเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วยไงแล้วก็เราก็มีลูกศิษย์เยอะพอสมควรเอาเอางานก็ทับเราโหลดงานเราโหลดตัวเองมาก เพราะว่ากลางวันเราเราสอนสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นก็แปลงานอพรีเซนเตอร์ผมขึ้นมาแล้ว ก็ได้แล้วก็เลยคิดว่าเดือนเมษาเนี่ยคือจริงๆพี่จะหยุดเล่าตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะแต่ว่า เออก็เกรงใจเออเออเขาเรียกนะผู้จัดรายการบางท่านน่ะนะคะ ที่ว่ารู้จักเราก็เออมาขอเราไปเล่าอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเราเราแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอุ้ยเรายังไม่เคยไป เรายังไม่ได้ไปรายการน้องบีเลยนะอก็เลยติดต่อลงไปว่าเอ้ย พี่ยังไม่ได้ไปกรายการน้องน้องวีเลยพี่ขอขอก่อนปิดปิดจ็อบเพราะว่าเดือนเมษาพี่จะไม่ว่างแล้ว ก็คือจะไม่ได้จะไม่สามารถไปเล่ารายการไหนได้แล้วเออก็เลยน้องวีก็เลยมาหาน้องวีค่ะเออขอบคุณครับพี่ติ๊กกี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการครับผมแล้วก็ ขอบคุณที่ยังมีน้องวีอยู่ในความคิดว่าเอ้ยอยากมาหาอยากแวะมาคุยอะไรเงี้ยดีใจผมก็บอกบอกกับนมนมว่าคิดถึงพี่นพพี่ติ๊กกี้ดังจังเลยอะไรเงี้ย เออไม่ได้คุยกัน สักพักใหญ่ ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพี่นกพี่นกก็ได้นะคะ พี่นกได้ เพราะว่าพี่นกไม่ได้มาเล่ากับน้องวีนานแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกให้พี่นกมาเล่ากับวีนะคะเพราะว่าแกช่วงนี้งานแก แกแต่งได้ค่ะ ช่วงนี้งานแกแบบแต่งได้เดือนมีษาเนี่ยเดี๋ยวจะชวนให้แกมาเล่าเนาะอย่างที่วีบอกกับพี่ติกิกับพี่นกเสมอครับว่า อะไรก็แล้วแต่ เด e Ghost Story เน้นให้นักเล่า ทำงานให้เคลียร์ ให้โล่งที่สุดแล้วค่อยมา เอางานหลักเป็นหลักก่อนเรื่องเรื่องเล่าคุยเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือได้ใจมากเลยเพราะว่าพูดกับอ่พี่มาบอกว่า อุ้ยเรายังมีรายการอีกรายการหนึ่งนะ ที่ยังไม่ได้ไปเล่าเนาะก็คือรายการน้องวี เพราะว่านมเนี่ยทักมาหลายครั้งก็กิงใจน้องมากเลยอะไรเงี้ยเพราะเราไปเล่ากับรายการอื่นด้วย แต่ทำไมเราไม่มาหาน้องวี เราก็ต้องมาหาน้องวีก่อนปิดจ็อบของเราไหมควรจะต้องทำอย่างเออไม่ลืมคงไม่ลืมที่สัญญาไว้บอกเลยว่าคิดถึงพี่ชายพี่สาวคู่นี้มากก็ต้องบอกโอ้โห